ขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆ สมาชิกทุกๆท่านนะฮะก็กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ในคลิปนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในบาคาร่ากันเช่นเดิมนะครับอ่ะสำหรับในรอบนี้นะฮะผมจะใช้วิธีการรูปแบบก็คืออาจจะวิเคราะห์เช่นเดิมนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับในรอบนี้ว่าจะเป็นยังไงผมขอเลือกห้องก่อนดีกว่านะครับอ่านี่ก็เพิ่งเปิดใหม่นะฮะอ่ะขอจัดไปที่โต๊ะนี้ก็แล้วกันนะครับ 13นะฮะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะฮะผมขอปรับชิปแป๊บหนึ่งแล้วกันผมจะขอเล่นประมาณ 50 บาทนะครับ อ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับ รอบนี้มีทุนอยู่ประมาณ2,035บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันรอบนี้จะเป็นยังไงนะฮะอ่าตัวนี้เป็นตัวเสมอนะครับอ่ะรอบนี้นะฮะผมขอจัดไปที่แดงก็แล้วกันนะครับ ขอจัดไปที่แดง 50 บาทนะฮะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับในวินที่ 1 นี้นะครับ ว่าจะเป็นยังไงนะครับ ดี๋ยวจะลองเก็บดูประมาณสัก 5 วินนะฮะตามสไตล์ที่ผมเล่นเป็นประจำ นะครับ อ่าเจ็ดแต้มสวยนะฮะได้ไหมรอบนี้อ่าเรียบร้อยนะครับอ่าโอเค1วินผ่านไปนะฮะรอบนี้อ่าโอเคนะครับ รอบนี้จัดไปที่แดงนะฮะเดี๋ยวผมขอหยุดดูสักเกมดีกว่านะฮะจะเป็นยังไงนะครับ รอบนี้มันก็น่าจะออกมาเป็นรูปแบบสลับ เนาะ แต่ผมจะขอหยุดดูก่อนก็ก็แล้ว กันนะฮะ ถ้าเล่นเลยก็เนาะยังไงดีเอ่ยอ่ะเดี๋ยวขอหยุดดูสักเกมหนึ่งนะครับอ่า ตัวนี้เป็นตัวเสมอนะครับอาวยังไงดีเอ่ยนะฮะ อ่ะรอบนี้ผมขอลงเลยก็แล้วกันนะฮะมัน ออกมาเป็นตัวเสมอนะครับสำหรับในไม้นี้ขอจัดไปเป็นน้ำเงินก็แล้วกันนะฮะอ่ะโอเคนะครับ เกือบลงไม่ทันเนะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับ รอบนี้ก็จะเป็นวินที่2นะครับผมก็จะเล่นแบบตามสไตล์ที่มันออกมาเลยนะฮะมันออกมาเป็นตัวสลับนะครับ ในรอบนี้ผมก็เลยจัดไปเป็นน้ำเงินโอ้โหศูนย์แต้มนะฮะแต่ก็พอไหวอยู่นะ แดงมา 2แต้ม อ่ะเจ็ดแต้มสวย ได้ไหมรอบนี้ อ่ะเรียบร้อยนะครับ ก็ถือว่าผ่าน นะฮะ รอบนี้7แต้มนะครับ อ่าสองวินติดเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะฮะ อ่สำหรับในรอบนี้นะครับ ก็อยู่ในวินที่ 3 นะฮะ อืม แบบนี้จะสลับต่อหรือเปล่า อ่ะขอ จัด ไปที่แดงนะครับ ดูเหมือนจะน่าจะเข้าตัวสลับนะฮะ มาลุกกันเลยดีกว่านะครับ รอบนี้ก็อยู่ในวินที่1ของอ่าในวินที่ 3 ของไม้ที่ 1 นะฮะ ตั้งเป้าประมาณรอบ ละ5วินก็น่าจะพอที่จะเล่นไม่ยากอยู่นะครับ อ่าโอเค เรียบร้อยนะครับ รอบนี้จัดมาที่แดงนะฮะ อ่ะสามวินติดเลยนะครับก็ถือว่า ใช้ได้อยู่นะฮะ อ่ะ ไปต่อกันเลยนะครับ รอบนี้มันจะสลับอีกหรือเปล่านะฮะ อ่ะ ขอจัดไปอีกสักรอบหนึ่งนะฮะ เป็นตัวสลับแล้วกัน รู้สึกว่าตัวสลับจะค่อนข้างเดินดีนะฮะ ยิ่งถ้ามาเดินไกลๆก็น่าจะกินยาวอยู่นะครับ มันก็จะคล้าย ๆกับตัวมังกรนะครับ ได้ไหมรอบนี้โอ้ยหกกับแปดอืมเจอเจ็ดนะครับ รอบนี้ได้ไหมได้ไหมโอ้โหแต้ม รอบนี้โดนไปเลยนะฮะ ออกมาที่แดงนะครับ รอบนี้ก็ อ่ะโอเค เดี๋ยวเราไปตามต่อในไม้ที่2นะครับ รอบนี้ผมจะขอย้ำนะฮะ ไม่แน่มันอาจจะกระโดดขึ้นมา นะฮะรอบนี้ อ่ะจัดไป 150 บาทนะครับ ผมเดินเงินแบบ 1375 นะฮะ อ่ะมาดูกันนะครับ รอบนี้ก็อยู่ในวินที่4 แล้วนะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเดินดีอยู่นะ เป็นไม้ซ่อม ในไม้ที่ 2 นะฮะ วิเคราะห์ตามรูปแบบมันเลยนะครับ ออกมาตามแบบสไตล์ไหนก็ไปตามสไตล์มันเลยนะฮะ ใบแรกมา4อ่ะ8เรียบร้อยนะครับ โอเค อ่า4วินติดเลยนะครับ ในรอบนี้ อืมรอบนี้ ก็ชนะในวินที่4นะฮะ เหลืออีกวินสุดท้ายนะครับ เอายังไงดีเอ่ย อ่ะ มาขอดูกันเลยนะครับ อ่ะขอจัดไปที่แดงนะครับ ทันหรือเปล่า อ่ะโอเคนะครับ รอบนี้จัดไปที่แดง โอ้9แล้วนะฮะ รอบนี้ โอ้โเป็นตัวเสมอนะครับ อ่ะโอเคนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นตัวเสมอนะครับ ก็ลงไปที่เดิมนะฮะ กดซ้ำๆไปเลย ก็ยังอยู่ที่แดงนะครับในรอบนี้ อ่ะจัดแดงไปอีกสักรอบหนึ่งนะครับ เมื่อกี้เป็นตัวเสมอ ดูซิว่าในรอบนี้น่าจะบวกไวอยู่นะครับวีสุดท้ายแล้วนะฮะ ครบตามจำนวนก็ หยุดเลยนะฮะอย่าเล่นนานนะครับเล่นนานมีโอกาสที่จะพลาดได้ทั้งนั้นนะครับอ่ะมาลุ้นกันเลยดีกว่า รอบนี้อยู่ที่แดงไหม4แต้มใบแรกโอ้โหแต้มอ่ะ1กับศูนย์นะครับพอลุ้นกันคนละใบโอ้เจอ7ไหวไหมรอบนี้นะฮะเต็มประตูไปเลยนะฮะรอบนี้ผิดนะครับออกมาเป็นน้ำเงินนะฮะ อ่ะเดี๋ยวเราไปซ่อมไม้ที่ 2 กัน อ่ะขอย้ำนะครับรอบนี้จัดไปที่แดงสักรอบหนึ่งแล้วกัน อ่ะ 150 บาทนะครับ มาดูกัน นะฮะ รอบนี้ก็วีสุดท้าย แต่เป็นไม้ซ่อมในไม้ที่ 2 นะฮะ จะผ่านแบบสบาย ๆ หรือเปล่านะฮะ รอบ รอบนี้นะครับ โอ้โห8 ใบแรก เฮ้ย โอ้โห แต้มนะฮะ ยังไม่สวยเท่าไหร่ มาวัด กัน คน ละใบ7โอ้โห อะไรกัน เนี่ย ขอ 8 มา โอ้โห ไม่ทันนะฮะ อรอบนี้ออกมาเป็นน้ำเงินอีกแล้วนะครับอืมเดี๋ยวผมขอพัก หยุดดูสักเกมหนึ่งแล้วกันอาจจะขอหยุดดูสักเกมหนึ่งนะฮะสำหรับในรอบนี้นะครับ ลองวิเคราะห์ดูก่อนนะ ถ้ามันกระโดดขึ้นมาเป็นแดงผมก็อาจจะตามแดงนะแต่ถ้าว่ามันออกมาเป็นน้ำเงินก็ อาจจะออกมาเป็นรูปแบบมังกรนะครับเดี๋ยวขอดูในเกมนี้นะฮะแนวโน้มน่าจะเป็นน้ำเงินนะฮะอ่าโอเคนะครับออกมาเป็นน้ำเงินจริง ๆ ด้วยนะครับ อ่ะขอตามเลยนะฮะมีสิทธิ์นะครับที่จะหลุดมาเป็นรูปแบบมังกรนะครับ ก็จัดไปเป็นน้ำเงินนะฮะรอบนี้ 350 บาท อ่ะมาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับ ไม้นี้เป็นไม้ที่ 3 นะฮะ ของในวีสุดท้ายนะครับในวีที่5ละดูซิว่าจะผ่านหรือเปล่านะฮะ ทุกรูปแบบทุกเทคนิคมันก็มีโอกาสที่จะหลุด ที่จะพลาดได้นะฮะเพื่อนๆต้องโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ แล้วก็ตั้งลิมิตในการเล่นในแต่ละรอบนะฮะ เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันรอบไหนมันจะหลุดเนาะบางทีมันก็เล่นเล่นไปโอ้โห ตัวนี้เป็นตัวเสมออีกแล้วนะฮะอ่าก็เสมอแบบนี้ก็กดทำซ้ำไปนะฮะ เสมอมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะ รอบนี้ อืมอ่ะ ขอกดทำซ้ำไป ยังอยู่ที่ 350 บาทนะครับ เป็นไม้ซ่อมในไม้ที่ 3 นะครับ มาจัดมา โอ้โห ใบแรกผงมาอ่ะแปดนะครับ อ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะรอบนี้ก็ชนะในไม้ที่ 3 ไปเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับครบตามจำนวนแล้วนะฮะเล่นประมาณนี้พอแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่นะฮะก็ถือว่าเดินค่อนข้างสวยเลยนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันฝากเพื่อนนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปตัดไปแล้วกันคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ